สวัสดีค่ะ กลับมานะคะ กับช่องเดิมช่องปังแน่นอนนะจ๊ะพากันรวยพากันปังนะจ๊ะติดตามกันไว้นะจ๊ะปังแน่นอน กลับมานะจ๊ะวันนี้มาในส่วนของบาคาร่าบาคาร่านะจ๊ะเนี่ยดูสิลูก้าสามหกเก้าเว็บตรงเว็บเดียวที่เจไว้ใจเนี่ย จะปังจะปอหรือเปล่า ลงไปเลยแดงหนึ่งแสนแต่ลงเสมอไว้ด้ยนะจ๊ะลงคู่ไว้ด้วย จะได้ไม่เจ็บมาก ไหน ไหนดูสิไหนดูสิแดงมาไหม แดงมาไหม แดงมาไหม แดงมาไหม แดงเข้าไหมแดงเข้าไหม แดงเข้าไหม แดงไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ ตอนนี้ โอ้โห แดงเรียบร้อยปังๆเฮงๆ ไปเลยจ้าหนึ่งแสนจุดๆไม้แรกก็ปังๆเฮงๆ ไปแล้วนะจ๊ะอายังไง ขอต่อไม้สองแบบยั่วยั่วยั่วยั่วเพราะเจเชื่อใจแน่นอนเว็บนี้เว็บตรงเว็บเดียวลูก้าสามหกเก้ายังไง ยังไงมาไหม มาไม้ไม้สองไม้สองมาหรือเปล่าเออลงไม้สองนะจ๊ะแต่ว่าลงคู่ไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้แบบว่ากันไม่เจ็บตัวมากนะจ๊ะอย่างน้อยก็ได้อะไรกลับบ้างถ้าไม่ได้อะยังไงยังไง แต่เจเชื่อมั่นว่าเจได้เจกล้าลงไม้หนักแน่นอนคอนเฟิร์มอะยังไงมาไหม แดงมาไหม แดงมาไหม แดงมาไหมแดงมาไหม